ตอนเด็กๆอ่ะ เคยคิดไว้5เป้าหมายเป้าหมายแรกคือแบบอยากติดทีมชาติมากเราก็เลยแบบตั้งเป้าไว้เลยว่าต้องตั้งใจซ้อม ไม่ขาดซ้อม ห้ามขี้เกียจก็คือต้องทำมาเรื่อยๆจนถึงทีมชาติแล้วก็แบบซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องหนักกว่าคนอื่นเมื่อก่อนทีมงานดังมาก เรื่องซ้อมเรื่องระเบียบวินัยครับ คือถือว่าซ้อมหนักที่สุดในประเทศแล้วตอนนั้น มันซ้อมเต็มที่มากกว่า คืออยู่บ้านเหนื่อยก็พักได้ หรือว่ากินน้ำได้ แต่อยู่ทิวนี่ กินน้ำต้องเป็นเวลากินน้ำพร้อมเพื่อน ต้องวิ่งให้ไหว ก็จะมีแบบฝึกที่เหมือนตีแป้งอย่างเงี้ยก็คือถ้าบอลตกก็เอาใหม่ ทั้งหมดเลยคือเหมือนเขาสอนให้รักกันด้วย แล้วก็ห้ามทิ้งกันด้วย 4ปีอยู่กับพี่ชายเหมือนมาอยู่เด็กหอแบบเก็บตัวเลยครับก็เหงาสุดท้ายคืออยู่บ้านทุกคนทำอะไรให้หมดเลย พ่อแม่กินข้าวอาบน้ำทำเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแลเราหมด แต่มานี่เราต้องดูแลด้วยตัวเองตั้งแต่กินข้าวตื่นตรงเวลาการใช้เงินเรื่องการซ้อมเงี้ยก็ช่วงแรกก็ปรับตัวเหนื่อยอยู่อยากกลับบ้าน เป็นนักบาสอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราอยากผ่านไม่ได้นะ เราก็จะข้ามไปอีกขั้นหนึ่งก็อยู่ที่ตัวเราแล้ว เราก็เลยโอเคเราก็มุ่งมั่นเคยมีอีโก้จนถึงอายุ 17 ปี มั้งว่า พอเราเริ่มที่จะจบทิวไงามแล้วเพราะช่วงนั้นโอ้โหแข่งมานักเรียนอย่างไรก็ได้แชมป์เป็นทีมทีมที่ดีด้วยแล้วก็เล่นดีด้วย พอจบไปมหาลัยปีหนึ่ง ธรรมศาสตร์เท่านั้นแหละได้ไปเจออีกโลกหนึ่งคือ รุ่นพี่ที่จบไปแล้วอะยังเก่งกว่าเราเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยคือเหมือนเราไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนนั้น เราอะเป็นเด็กที่แข็งแรง แบบมีความฟิตแต่แบบด้วยเรื่องฝีมือหรือประสบการณ์ ในเกมเนี้ยเราสู้เขา 5ตัวแรกตอนนั้นคิดในใจว่าต้องเป็น5ตัวแรกตลอดเวลา พอเข้าไปธรรมศาสตร์ก็คือไม่ใช่5ตัวแรกละเราก็ไม่ได้เก่งแบบอย่างที่แบบเก่งแต่ในกะลาพอออกมานอกกะลาก็คือมันยังมีคนเก่งกับเราเยอะมากมายก็เฟลนะครับแต่ก็กลับมาเฟลคนเดียวว่าเฮ้ยเราต้องตั้งใจมากขึ้นเพื่อเราอยากกลับมาติด5าตัวแรกให้ได้ก็คือเลย คือชอบเอาความรู้สึกผิดความรู้สึกคนอื่น แบบดูถูกเราอย่างเงี้ย เอามาเก็บไว้ในใจแล้วก็ทำให้เขาดูต่อไป ด้วยคำสอนพ่อแม่ด้วยแหละครับ ที่เขาให้เราสอนให้เราคิดตลอดเวลา คือเขาไม่ได้ห้ามว่าห้ามทำอย่างนู้นห้ามทำอย่างนี้ แต่คือถ้าเราทำไปแล้วแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำให้ให้สุดทาง